นิพพานังปรมังวัฏันติพุทธาติ ขอความ นอบน้อมแด่องค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เป็นครูของ เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย โดยพระปัญญา บริสุทธิ์และมหากรุณาธิคุณของพระองค์เองพระองค์นั้น ขอโอกาสและน้อมกราบต่อพระอริยสงฆ์ในครั้งพุทธกาลในปัจจุบันก็ดี ขอ น้อมถึงอริยสงฆ์ในครั้งพุทธกาลในปัจจุบันสมมุติสงฆ์และอริยสงฆ์พระเทรานุเทระครูบาอาจารย์ท่านผู้รู้ทั้งหลายเหล่านั้น อความ งอกงามไพบุญในธรรม จงบังเกิดมีกับสตาสาธุชนญาติธรรมทางสถานีวิทยุพลังงานทหารคลื่น 792 กิโลเฮิรตซ์อยากจะนอกเหนือจากโยมวิชัยแล้วก็โยมกะมนมงคลเกต ติดตามรับชมผ่าน Facebook ไลฟ์สดนะ อยากจะเช็คกำลังที่ตั้งใจก่อนที่ พระคุณเจ้า พิสุองค์สัมมาเนนทั้งหลายเหล่านั้น จะโคจรบินทบาทก่อนที่จะได้รุ่งอรุณ เห็นลายไม้ตามพระธรรมและวินัย อันเป็นวิถีแห่งพระอริยสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้น ก่อนที่พระจะมาให้ท่านทั้งหลายได้ เตรียมเนื้อเตรียมตัวก่อนเนาะ แต่เบื้องต้นอยากจะเรียนแล้วก็จเจริญพรให้ท่านผู้ชม แล้วก็ท่านผู้ฟังได้รับทราบว่าเมื่อวานนั้นคุณแม่ สุดใจวิรชาติ ให้หลานสาวน้อย ได้โอนปัจจัย ได้ทำบุญค้ำจุนกุติคิลานุปัฏฐาในรอบ 50 ปี หรือภาษาชาวบ้านเรียกว่ากุติพระป่วยเพื่อที่จะช่วยให้ท่านได้พักผ่อนกายา ในกุติชั้นล่าง มีชั้นเดียวโยมมีหลังคามีห้องน้ำ มีตัวกุติสามส่วนนี่สำคัญนะ แล้วก็เจ้าภาพหลักที่ปักเสาเอกไว้มี คุณโยมอุทัยทิพย์ลานุมาไว้ต้นละ 2,500 บาท แม่สุดใจวิรชาติ 1 ต้นพร้อมลูกหลานนะ แล้วก็แม่ชาอ้อนทับทิมชูสวนพร้อมลูกหลาน ได้ปรนาวิสาวเอกไว้หนึ่งต้น พร้อมร่วมบุญกุศลทุกอย่าง จะเป็นในเรื่องของหลังคาจะเป็นในเรื่องของโครงเหล็ก ห้องน้ำห้องสุขา กุฏิกีฬานุปถากนี่แหละ รวมเสริมเพิ่มเติมมาอีก1,000บาท แล้วก็ คุณแม่ อาม่าบุญช่วย สุขอารมณ์นะ พร้อมทั้งลูกหลาน ได้ปรณนาไว้เพื่อที่จะเป็นเจ้าภาพเสาหลักปักเสาเอก เสกให้เป็นกุฏิขีลานุปถาก ในรอบ 50 ปีโยมนะ ก็ได้รับสายทานศรัทธาด้วยดีเสมอมาไม่เคยขาดมีโอกาสก็จะทำอยู่เสมอๆแต่สิ่งที่สำคัญก็คือ ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลาย แล้วก็ที่ขาดเสียไม่ได้ก็คือ คุณแม่มริวัน พบคีรี ที่มีศรัทธาดีและมีความเพียรพยายามในการที่จะสแสวงหา ความรู้ เรียกว่าเรียนบาลีก็รู้ได้ เรียนพระปิธรรมก็พอไหว แล้วก็ยังมีเรียนในอีกหลายๆ หลักสูตรซึ่งอายุก็มากและตกลงว่าการศึกษาไม่มีคำว่าสาย หรือใช้ไม่ได้กับคำว่าเท่าชะลยแก่ชราไม่มีคำว่าแก่เกินเรียนจริงๆ ก็คือ คุณโยมแมมลิวันพบคีรีนั่นเอง อันนี้เป็นที่น่าชื่นใจนะ เดี๋ยวขอสักหนึ่งสายได้เป็นตัวแทนเบื้องต้นก่อนดีไหมโยมผู้ใดใครสะดวก จะเป็นทางบางประกงสำหรับญาติธรรมทางเช็คกำลังทางสถานีวิทยุนะ โยมวิชัยอยู่หน้าเฟซอยู่แล้วโยม เดี๋ยวขออนุญาตดูกันนิดหนึ่งว่าโยมกำมลมงคลเกตไปหรือยังเอายังอยู่ออนุโมทนา โยมวิชัยอยู่ทางเฟซไลฟ์สดทาง YouTube เพียงค้นหาคำว่าวัดปากดงก็จะเจอกัน ทางสถานีวิทยุ089 7455249โยมทางสถานีวิทยุเป็นตัวแทนหนึ่งท่านหนึ่งสายได้หนึ่งคนเพื่อที่จะเริ่มต้นเดินที่ 6 โมงกับ 9 นาทีอยู่ในขณะนี้เป็นเวลามงคลผู้ใดใครโตเข้าแรกก็เรียกว่าพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังขังเปิด เปิดด้วยความเป็นมงคล เปิดด้วยจิตที่เป็นกุศล เปิดด้วยจิตที่เป็นเซรุโยไทยไขแสงเป็นเครื่องหมายบอกว่ามันแจ้งแล้ว หมูวิหกร้องเจียวเจียวก็แสวงหาต่างแสวงหาซึ่งอาหารทยานไปในนภาหมูปักษาก็ต้องขยันหมั่นบินออกจงรงรังไปหากิน เราท่านทั้งหลายเป็นพุทธศาสนิกชนจะ ซบนอนเดี๋ยวก่อนอยู่ใหญ่เล่าก็ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้า เพื่อขัดเกราจิตเป็นนิจสินสวงหาธรรมองค์พระสัมมาเป็นอาจินชำระล้างซึ่งมนตินออกจากใจ อายุไขในมนุษย์นี่น้อยนัก อย่าช้าชักจะเกินการสุดแก้ไขเพราะบางคนนั้นอาจจะตายก่อนถึงวัย มรณะภัยนี้ไม่มีรอให้ต่อรองโยม เพราะว่าเราเป็นมนุษย์นั้นสุดแสนดีมีโอกาสมีปัญญาเฉลียวฉลาดกว่าสัตว์ทั้งผอง ขอเรียนเชิญญาติธรรมสมปฏิบัติ ร่วมกันสดับนึกตรึกตรองยึดพระธรรมประคองกับดวงใจ เพื่อจะเป็นอุปนิสัย เป็นปัจจัยในภายหน้าเป็นปัญญาบารมีที่แจ่มใส เพื่อไม่ให้ป้องกันหลงเพลิดเพลินเมื่อดำเนินชีวิตไปเฉินตันใจตื่นขึ้นรับมาสดับธรรมนะ แม่สุนีเพตราเป็นตัวแทนในยามเช้า เจริญพรฟังชัดหน่อยเนาะ เป็นบางช่วงบางวันบางเวลาดีแล้ว อนุโมทนารับทราบแล้วนะ เป็นตัวแทนนะ สาธุเจริญพรให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ผนสุข ทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็ติดตามรับฟังแสดงว่า ตมาภาพมุ่งหมายตั้งใจที่จะมาพบกับท่าน ไม่เสียท่าไม่เสียทีไม่เสียแรง ไม่เสียเวลา ไม่เสียความปรารถนา ที่จะต้องการให้ท่านทั้งหลายได้มีคำตอบ หรือบางคนอาจจะมีแล้ว ว่าวันนี้เราจะมาหาทางออกให้กับตัวเราเอง หรือหาทางออกให้กับคนอื่นด้วย มาช่วยกันดูทีว่าคนที่มืดแปดด้านผลตอบรับของมันคืออะไรโยมมืดแปดด้าน 1. ไม่มีที่ไป 2. ไรที่พึ่ง 3. เข้าถึงอัตตวินิบาต 4. ไม่สามารถที่จะ มีแสงสว่างปลายอุโมงค์ 5. หมดสิ้นความหวัง 5 ประการโดยยอดนะสรุปแล้วคนมืด 8 ด้านเนี่ยเอาให้แรงเลยเราจะได้แก้ด้วยกันว่า มันฆ่าตัวตายได้นะเอออย่างนี้ดีกว่านะเราอยู่กับเย่าเฝ้ากับบ้านเนี่ยทำบ้านให้เป็นนรกนะลุกเป็นไฟได้ ทั้งๆทที่บ้านมันเป็นปราสาท เป็นวิมานของคนเป็นนะ แต่ว่าเวลาคนมันมืดแปดด้านเนี่ย คิดอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ถูก ข้าวไม่มีจะกินอย่างเงี้ย เงินไม่มีจะใช้ ไร้คนดูแลเอาใจใส่คอยช่วยเหลือเกื้อกูล ทางวัดทางพระเจ้าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เห็นท่านกระทำบำเพ็ญอยู่ในแง่หลายแง่หลายมุมหลายส่วน เพียงแค่บอกอย่างเดียวโยม ถ้ามันมืดแปดด้านจริงๆ เนี่ยนึกอะไรไม่ออกอะ่ะไม่มีข้าวกินอย่างเงี้ยไม่มีทรัพย์สินที่จะใช้จำเป็นอย่างยิ่งเดือดร้อนจริงๆอย่างเงี้ยโยมนึกอะไรไม่ออกโยมอยู่ใกล้ตรงไหนโยม หมายถึงใกล้วัดตรงไหนไปเลยโยม ไปบอกพระบอกเนนบอกชี บอกสมผานชาววัดก็ได้หรือคิดอะไรไม่ออกก็บอกได้โยมอย่างเงี้ยยังมีทางออกมีทางช่วย มีทางแก้ไม่มีอะไรแย่และไม่มีอะไรที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในโลกนี้ นี่คือวิถีของคนที่มืดแปดด้านนะฉะนั้นที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันผู้ใดใครที่ผ่านพ้นไปแล้วขออนุโมทนาผู้ใดใครที่อยู่ในเครือข่ายสายธรรมสัมมาปฏิบัติ แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีจิตที่เป็นกุศลไม่ทำตนให้เป็นผู้ที่อับด้วยปัญญาเนี่ยคำว่ามืดแปดด้านนั่นเนี่ยยอมมืดอะไรบ้างนะมืดทางไปไร้ทางออกบอกไม่ถูกข้าวปลาไม่มีกินหนี้สินรกลุงลังซื้อหวยก็ไม่ถูก เงินเยียวยาก็ไม่ได้ ธุรกิจการงานก็เจ๊งหมด เราเจ๊งระดับร้อยเราลงทุนร้อยเราก็เจ๊งระดับร้อยเราลงทุนพันเราก็เจ๊งระดับพันเราลงทุนร้อยล้านก็เจ๊งร้อยล้าน เราลงทุนแสนล้านเราก็เจ๊งแสนล้านได้ทั้งหมดเนี่ยคิดแบบเนี้ยมันก็คือมืดแปดด้านแล้วใช่ไหมแต่ถ้าพูดแบบง่าย ๆกับคำว่าแปลจะวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เนี่ย ก็เราลงทุนเป็นร้อย เราลงทุนเป็นหมื่นเป็นแสนล้านเนี่ยโยมเอาอะไรมาลงทุน เพราะต้นทุนโยมมีอะไรบ้างล่ะ มันก็ตัวเปล่าเล่าเปือยมาก่อนไม่ใช่เหรอแล้วขาดทุนตรงไหนโยมเพราะมาครั้งแรกเราไม่มีแม้กระทั่งเสื้อผ้าที่จะใส่ไม่ใช่เหรอไม่มีเหล้าที่จะกินไม่มีสังคมที่เลิศหรู ไม่มีเพชรนินจินดา ไม่มีคฤหาสน์ไม่มีปราสาท ไม่มีหงจุย้ย ไม่มีดวงดี ดวงเลวทุกอย่างเราสมมุติเอาเองกันทั้งนั้นเนี่ยแล้วขาดทุนและกำไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคำมามืดแปดด้านเราก็เป็นภาษาของคนเท่านั้นเอง แต่ในทางธรรมะเนี่ยท่านทั้งหลาย มาวิสัชนากันตรงนี้ว่า คำว่ามืดแปดด้าน ในทางพระพุทธศาสนาใช้ชื่อคำว่าอาวิชชาแปลว่าไม่รู้ฉะนั้นเรามาหา สิ่งที่อยู่ตรงกันข้ามก็เรียกว่าวิชาแปลว่ารู้ ไอตัวที่มืด เรารู้แล้ว เราไปหาแสงสว่างกัน ตรงไหนที่เราไม่มีกิน ถ้าอยู่ทางอ่อนนุช25 ไปเลยไปหายม อุทัยทิพย์อย่างเงี้ยไปบอกได้เลย ถ้าอยู่ทางอ้อมน้อยอ้อมใหญ่ ไปหาใครโยมแม่โยวิชัยใช่ไหมทำไมน้อยอย่างละก็หมายความว่าทุกคนเนี่ยเครือข่ายไม่ใจได้ใจไม้ไส้ละกรรมหรอกโยมเพราะโดยพื้นฐานของคนไทยแล้วเราปลูกฝังกันด้วยพรหมวิหารธรรมอยู่แล้ว มีเมตตากรุณา มุทิตาอุเบกขาร่วมด้วยช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่แล้ว ซึ่งมีหน่วยงานหลายองค์กรกระทำกันอยู่ในเบื้องต้นนะแต่เราจะมาแก้กันอย่างท้าวรเนี่ย คือแก้ตรงนี้แก้ตรงอวิชชาเนี่ยให้มันหมดไป เอาความรู้ไปใส่ เอาความโง่ออกไป เอาความที่มีปัญญาแคบออกไปเอาที่อึดอัดขัดเคืองออกไป เอาที่จนแต้มจนตรอกจนปัญญาจนไม่มีที่ไปจนที่ไร้ที่อยู่ที่อาศัย บางคนจนจริงๆนะไม่มีที่อยู่จริง ๆนะโยม เพราะว่าเขาขายที่ไปแล้ว เขาขายบ้านไปแล้วแต่เขาบอกว่าไม่สามารถชดใช้ได้ เขาก็ยึดแล้วยึดแล้วเขาก็บอกว่าบ้านหลังนี้ที่ตรงเนี้ยให้อยู่เฉพาะคนนางดำ นางดอนนางดีอยู่ แค่นั้นพอนางดำนางดอนตายไปก็คือหมดหมดแล้ว หมายถึงสมบัติปู่ย่าตายาย ถึงลูกเต้าหลานทั้งหลาย บางคนก็ประสบเจอกันหลายๆรูปแบบร้อยแปดนี่คือทุกแบบบ้านๆนะทุกแบบโลกโลกทุกแบบมนุษย์ปุถุชนนะทุกในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าอาวิชชา8ภาษาชาวบ้านเรียกมืด 8 ด้าน ตัวทุกขนะเรารู้แล้วแต่ตัวสำคัญที่จะมาแก้ทุกเนี่ยมีมหาบุรุษ บุคคลเดียวในโลกเป็นศาสดาเอกของโลก เป็นมหาศาสดาโลก ที่พระองค์ทรงมาแก้มืดให้สว่าง มาชี้ทางกับคนที่หลงทางได้ถูกต้องมาเปิดสิ่งใดที่มันปิดเข้าไว้ เปิดออก ฉะนั้นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้เนี่ยว่าอาวิชชาตัวมืดให้รู้ แต่ตัวสำคัญคือวิชาตัวที่รู้ ตัวที่เข้าใจที่มืดและให้สว่าง หลงทางได้ถูกทาง ความไว้ก็เปิดไว้ หงายซะปิดก็เปิดซะนี่ต่างหากจึงเป็นส่วนที่เป็นอริอัจฉริยภาพ บุคคลอัจฉริยะของโลก แก้ได้ยมในทางธรรมหมายความถึงว่าผู้ที่มืดแปดด้านเนี่ยบางทีไม่รู้หรอกว่ามันทุกข์เป็นยังไงเนี่ยมืดแหละคนไม่รู้ว่าจนอะไม่รู้ว่าจน คือจนมันเป็นยังไง มันจนเคยชินแล้วหมายถึงยังไงโยมไม่มีข้าวกินอดจนชิน คือไม่รู้คำว่าทุกข์กนะ แล้วก็เอ๊ไม่รู้จักเหตุที่ทุกข์มันเกิด มันเกิดมายังไงเนี่ย ไม่รู้อีก ไม่รู้สองแล้วนะ ไม่รู้สามแล้วหนทางวิธีการที่จะดับทุกข์เนี่ยหาได้ยังไงมั้งอันนี้ไม่รู้อีกนะ เมื่อไม่รู้แล้วก็เอ๊ะเป้าหมายที่จะไปให้ถึงทุกข์นั้นไปทางไหนอะ ถึงความดับทุกข์นะมีไหมนั่นคืออันดับที่ 4 อันดับที่5เอออดีตเก่าก่อนเนี่ย ก่อนที่เราจะเดือดร้อนหรือก่อนพบชาติหนหลัง หรือเมื่อวานเนี่ย หรือเมื่อสักพักเนี่ย อดีตที่ผ่านมามันเป็นยังไง คือไม่รู้จักอดีต อันดับ 5 อันดับที่ 6 เมื่อเราเป็นทุกอย่างนี้ไม่มีกินไม่มีที่อยู่ที่อาศัยสิ้นไร้ไม่ตรอก ไม่รู้ว่าจะบอกยังไงว่าอนาคตจะไปไหน อันดับ 6 ไม่รู้อนาคต 7ยยมลองเดาที่ว่ามืด 8 ด้านเนี่ยมืดอันดับที่ 7 นี่คืออะไร ไม่รู้ทั้งอดีต และไม่รู้ทั้งอนาคตนั่นคือมืดอันดับที่ 7 และมืดบอดถึงอันดับสุดท้ายคืออะไรท่านทั้งหลาย อันนี้สำคัญเลยนะหัวใจเลยนะ ไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทคือรวมหมดเลย นั่นหมายถึงไม่รู้จักแสงสว่าง ไม่รู้จักที่มาของทุกข์ไม่รู้จักเหตุของทุกข์ไม่รู้จักทางดับทุกข์ไม่รู้จักอดีต ไม่รู้จักอนาคตกำหนดไม่ได้ จนในที่สุดไม่รู้ต้นปลายสาเหตุ รวมความคือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทนั่นเองเมื่อทุกอย่าง ถ้าโยมลองช่วยแก้ดิ บางคนแก้ผ่านพ้นแล้วก็ดีนะ อนุโมทนา ก็จะขอวิสัชนาหรือปรารภต่อไปว่า เราจะเอาคุณงามความดีเราจะเอาแสงสว่างนี้ เอาวิชาเนี้ยมาแก้สิ่งเหล่านี้ได้อย่างไร จึงจะมีคำตอบว่าอ๋อในช่วงที่เขารณรงค์ให้อยู่กับเย้าเฝ้าอยู่กับบ้านอยู่บ้านอยู่วัด หยุดเชื้อเพื่อที่จะไปให้เกิด แพร่กระจายขยายวงกว้างออกไปให้มันจำกัดอยู่ที่ตน แม้แต่ตัวเราเองก็สร้างภูมิต้านทานขึ้นมา ตอนนี้อาจจะเป็นสักพักหนึ่งเมื่อร่างกายมันปรับเนื้อปรับตัวปรับธาตุปรับขันได้ มันก็มีภูมิต่อต้านของมันอยู่ เดี๋ยวมันก็หายไป เราก็มาเข้าใจทำให้บ้านที่เราอยู่กลายเป็นปราสาท วิมานอย่างหรูอยู่อย่างมีความสุข ไม่ได้อยู่ร้อนนอนทุกข์ เพราะเรากำลังหาทางออกด้วย วิชา เนี่ยง่ายไหมโยม ฉะนั้นหนึ่งในจำนวนนั้นที่เราจะหาทางออกหาวิชาความรู้มาแก้ ตัวมืดแปดด้านเนี่ย ต้องอาศัยความอดทนต้องอาศัยทุกอย่าง เท่าที่เรามีใช้ ทุกอย่างที่เรามองเห็น หรือใช้คุณงามความดี หรือจะขัดตัวด้วยความงามด้วยความอดทนนั้นด้วยก็ต้องใช้ หมายความถึงว่าคนที่จะกำจัดมืดแปดด้านออกไปได้ มันก็ต้องให้เป็นคนจะงามเนี่ยคนจะงามคนจะสดสวยด้วยราศีเนี่ยขันติมีความอดทนมากล้นหลาย โสรัจจะสงบสงเงียมเจียมใจกาย เป็นที่หมายตามอง จับย่องใจ แสดงว่าตัวมืดเนี่ย มันมืดทั้งสองด้าน คือมืดทั้งนอก คือตาบอด และมืดในใจบอด แค่นี้ก็พอแล้วมั่งยมนะ ที่เราขยายออกไปว่ามืดแปดด้านมันก็จะกว้างไป แล้วมืดอะไรที่สำคัญที่สุดโยม ระหว่างมืดนอกกับมืดไหนอันไหนน่ากลัวที่สุด มืดนั้นน่ากลัวที่สุดโยมอาจจะยกมือตอบว่า ใช่โยมใจตรงกัน โยมตอบอย่างนั้นนะถูกคือตอบว่า ระหว่างมืดนอกกับมืดในมืดกายกับมืดใจเนี่ยมืดอันไหนสำคัญกว่ากันโยมกมลโยมวิชัย ให้มีส่วนร่วมกันนะและท่านผู้ชมด้วยนะท่านผู้ฟังด้วย ตอบในใจก็ได้ ถ้าหากว่าการตอบรับกันทั้งสองทางฟังแล้ว ได้ติดตามอย่างต่อเนื่อง เพราะให้มีส่วนร่วมว่าระหว่างมืดนอกคือมืดกายตาบอด กับมืดในกับมืดใจเนี่ย มืดไหนสำคัญที่สุดโยม่าบางคนฟังอยู่แล้วก็เติบก็เฉลยก็ถูกอยู่แล้วโยมมืดใจนะเฉลยเลยนะ มืดใจนะสำคัญที่สุด ไอตัวที่เราเนี่ย วิสัชนาขยายความออกนิดหนึ่งว่าคำว่ามืดแปดด้านสุดท้ายแล้วมันไม่มีอะไรเกินกว่ามืดใจใจบอดต้องไปดูว่ามันบอดเพราะอะไรนะทำไมมันถึงบอดทำไมมันถึงทุกข์ทำไมรึงไม่รู้จักทุกข์แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยเคยประสบกับทุกข์มาทั้งนั้นแหละ ทุกคนทุกท่านยมบางคนทุกข์มาก ทุกข์น้อยนะ ทั้งทางทุกทางกายและทุกทางใจทุกทั้งภายนอกและภายในทุกทุกเพราะว่าหิว หนาว ทุกเพราะเสียดแทง ทุกเพราะผิดหวัง หรือที่ก็เรียกว่าทุกประจำ ทุกประจำก็คือ เกิดแก่เจ็บตายเกิดจากการเจ็บป่วยมีตาปวดตามีหูปวดหูมีร่างกายปวดร่างกายนี่ก็เรียกว่า ทุกประจำสังขารไม่สามารถหายาหรือ วิธีการอื่นใดที่จะมาแก้ได้นอกจากปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเก่ดมากท้องแตกตาย ก็ไม่รู้จบประมาณก็คือเนี่ยแหละทุกประจำสังขารเองอันนี้ก็เรียกว่า ทุกไม่สามารถที่จะแปลจากสิ่งเหล่านี้ที่มันมีผม มันก็งอกไม่สามารถแก้ไขได้ มีฟันฟันก็หักไม่สามารถแก้ไขได้ มีหูหูก็พร่ามัวมีตาตาก็มองไม่เห็นพร่ามัว อันนี้ก็เรียกว่าทุกประจำสังขาร และทุกประจำใจมีอีกนะโยม ทุกประจำใจ ทุกประจำใจคือทุกทางใจเสียของรักพลักพลากจากสิ่งที่รักที่ชอบใจ สิ่งเหล่านี้เนี่ยตัวไม่รู้จักทุกนี่เอง นี่คือสาเหตุมันนะนั่นด้านดินด้านที่หนึ่งมืดด้านหนึ่งมืดด้านที่สอง ต้นเหตุของความทุกข์จริงๆนั่นคือเหตุที่เราไม่ยอมรับกับความเป็นจริงเป็นไปในสิ่งที่มันเกิดขึ้น ว่าดับสนิทไม่มีส่วนเหลือให้เจือปนให้เราได้ทุกข์อีกต่อไปเนี่ยเราไม่รู้จักจริงๆไม่รู้ทางไม่รู้จักทางดับทุกข์ ไม่รู้จักอดีต ไม่รู้จักอนาคต ไม่รู้จักกำหนดยังไงให้ไปถึงทะลุถึงปฏิจจสมุปบาทเนี่นสิ่งที่สำคัญท่านทั้งหลายลองตอบมาก็ได้ว่า แต่ละด้านน่ะ ท่านจะทำยังไง ให้แต่ละด้านมันสว่างจำได้เนาะ เอามืดแปดด้าน ด้านแรกโยม เราไม่รู้จักทุกเอาอะไรมาแก้โยม หรือถ้าด้านแรกมันไม่มีแสงสว่าง โยมจะต้องทำยังไง จุดประกายให้แสงสว่างเกิดขึ้น ถ้าที่มืดนะ มีเทียนเทียนมีตะเกียงใช้ตะเกียง มีอะไรโยม มีไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าใช่ไหมถ้าไม่มีตะเกียงไม่มีแสงเทียน ไม่มีไฟฟ้าโยมใช้อะไร ใช้ดวงอาทิตย์ คือทุกวิถี ถ้าเราจะกระจัดความมืด แม้แต่เอาหินมากระทบกันในครั้งยุคโบราณยุคหินนะเขาก็ต้องเอาตรงนั้นอะมากระจัดความมืดแสดงว่า ความมืดในที่นี้มันสามารถกระจัดได้ด้วยแสงสว่างนั่นเอง นั่นคือความเป็นอยู่ของมนุษย์ โยมนารี ดินแดงอ๋อมาในสายของโยมพี่วิชัยนะ แต่ไว้ความเคารพท่านพระครูอาตอนธรรมประทีปนะไปแล้วมั่งหรือยังไงเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงนะ เนี่ยถ้าเรามีวิธีที่จะ เอาไปแล้ว ถ้าเรามีวิธีที่จะกำจัดความมืดด้วยแสงสว่างก็ต้องใช้ทุกวิถีทางโยมนะเหมือนกับคนที่เมายาบ้านอ่ะ มันไม่มีจิตใจวิญญาณเป็นลูกของคนนะ ไม่มีจิตวิญญาณเป็นลูกของแม่ เพราะมันเอาสิ่งที่แปลกปลอมที่พ่อแม่ไม่เคยยัดปากมาให้เลยตั้งแต่เด็กนะ ทำยังไงโยมเผาบ้านถ้าไม่ห้ามเลยโยม ทุบตีไม่คว้าไม้ได้ก็ไม้ ถ้าเตะได้ก็เตะ ทุบได้ก็ทุบแล้วถามว่าเนรคุณได้ยังมันเนตั้งแต่คิดเอาร่างกายเอาสิ่งเสพติดไปสูบไปเป็นทาสของยาบ้าแล้ว สุดท้ายก็คือกระบวนการหรือวิธีการเนี่ยทั้งหลาย บางคนก็บอกว่าองค์กรนี้เขาตั้งมาเป็นเงินร้อยล้านพันล้านแล้วนะ เพื่อที่จะดูแลครอบครัวในชีวิตทรัพย์สินและครอบครัวสังคมบางอย่าง มันไม่ได้ทำด้วยใจนะมันทำด้วยเงินจ้าง มีเงินเดือนนะถ้าตายต่อหน้าต่อตาก็ไม่เยแสนะเพราะไม่ได้ทำด้วยจิตวิญญาณวิชีวิตทุกคนนะมีค่า รู้ดีว่าสิ่งเหล่านี้เป็นยาเสพติดและมันสามารถปลิดชีวิตฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพี่ฆ่าน้องได้ แต่องค์กรต่างๆ ทั้งหลายก็ดีก็ต่อคือได้หน้าก็ต่อเมื่อว่าจะเป็นอะไรจะเป็นผู้ใหญ่บ้าน จะเป็นผู้ช่วยจะเป็นอบตอจะเป็นนายอำเภอหรือเป็นผู้ว่าหรือเป็นผู้มีอำนาจ จะมาดีตอนถือดอกไม้จันเท่านั้นหรือที่เป็นผู้มีเกียรติไม่ใช่ยันผู้ที่มีเงินเดือนทั้งหลายมีหน้าที่รับผิดชอบทั้งหลายเนี่ย จะมารู้ดีก็ต่อเมื่อสี่สื่อทั้งหลายลงข่าวเท่านั้นเองว่าอ๋อ ลูกฆ่าพ่อลูกฆ่าแม่ได้ด้วยยาเสพติด สุดท้ายเราก็หลงไปตรงไหนอะตรงไปว่ามันมืดบอด ก็เพราะว่ากิเลสของคนที่อยู่ในใจต่างหากที่มันมากแรงกว่ายาบ้านนั้นมีคืออะไร คือตัวอวิชชาเหมือนกัน ตัวอวิชชาคือหลงไปในทรัพย์ หลงไปในยศ อยากได้เงินแต่ไม่ค่อยทำหน้าที่ให้สมกับคุ้มคุ้มค่าของเงินภาษีของคนไม่มีใครบังคับให้ไปเป็นเลยนะ แต่เมื่อเป็นแล้วทำแล้วมีหัวโขนแล้วแต่ไม่ทำหน้าที่ของตนที่จะช่วยเหลือสังคม แม่ไม่มีบ้านอยู่แล้วมันเผาแล้วโยมเป็นทุกข์ไหมทุกข์เนาะโยมนารีก็ทุกข์นะ ท่านทั้งหลายเนี่ยนี่ก็คือมืดแปดด้านอีกในแง่มุมหนึ่งของสังคม แล้วโยมจะแก้ยังไง บางคนอยู่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบก็มีคำหนึ่งแก้ตัวสองแก้ต่างสามสร้างภาพ แต่ตัวแก้ไขก็มีอยู่เนี่ยไม่ได้หมายเหมาหมดนะเนาะเนี่ยตัวธรรมะมันให้เรารู้อย่างเนี้ย แบบหยาบๆ ก่อนนะ ตรงทราบว่าพระพุทธองค์จะทรงโปรดผู้ใดหรือสอนสิ่งใดก็ตาม พระองค์จะชี้ในส่วนที่หยาบๆเข้าไปหาข้างในละเอียดเสมอๆนะ เนี่ยอย่างนี้เห็นไหมท่านสาธุชนทั้งหลาย แต่เราดูในฐานะผู้ที่มีธรรมประจำจิต ผู้ที่ฝักใฝ่ในการประพฤติและปฏิบัติ ให้เป็นเนื้อเดียวกันกับวิถีชีวิตของเราชาวพุทธหรือพุทธศาสนิกชนหรือคนทั้งหลายเหล่านี้เนี่ย เราต้องเกื้อกูลกัน ชาวบ้านเขาเห็น ชาวบ้านเขารู้มันประจักษ์ด้วยหลักฐานพยาน บุคคล พยานวัตถุ และทั้งหลายมันเป็นนั้นต้องบำบัด บำบัดแล้วก็ยังเป็นเหมือนเดิมบำบัดแล้วก็ยังเป็นเหมือนเดิมเนี่ยคำแก้ตัวคำแก้ต่างคำสร้างภาพคำจ้างสื่อเพื่อสร้างความดีเนี่ยเพื่อให้อยู่ในหน้าที่เนี่ยมันหมดยุคแล้วนะ แต่ก่อนใครมีอำนาจก็ปิดได้ช่องสื่อทั้งหลายฟังแต่ข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียวนี่ไม่ใช่เดี๋ยวนี้มันมีทีวีก็ 400 กว่าช่องในประเทศต่างประเทศเนี่ย หรืออำนาจของการแสวงหาความรู้ในด้านต่างๆ ครบจบทุกศาสตร์ทีวีประจำตัวประจำตนที่เคยกล่าวไว้76 ล้านคนก็มีทีวี76 ล้านช่องหมายเหตุไม่หมายถึงโทรศัพท์รุ่นใหม่ใครมีโทรศัพท์ก็คนนั้นหลักค่ายนู้นมี 16 ล้านเลขหมายค่ายนี้ 13 เลขหมาย 13 ล้าน ค่ายนี้11ล้านเลขหมายอย่างเงี้ย อย่างน้อยก็มีไม่ต่ำกว่า 30 ล้าน 40 ล้านคน 40 ล้านจอ 40 ล้านเครื่อง 40 ล้านสื่อ แล้วก็โชว์กันแป๊บเดียวไม่ถึงวินาทีอะทั่วไทยทั่วโลกเหมือนอาตมาภาพปรารบกับท่านทั้งหลายอยู่ตรงเนี้ยที่คลื่นเนี้ยทางวิทยุได้ยินกันทั่วไทยแล้วก็รู้กันไปทั่วโลกเลยว่า โอ้คนมืดแปดด้านอวิชชา 8 คืออย่างนี้ แล้วก็มีคนร้อยแปดพันเก้าประการที่เขามีทางออกบอกทางแก้ว่าให้ มีหมดครบหมดแต่ในมุมมองของธรรมภาพที่นำเสนอ ในแง่มุมของทางพระพุทธศาสนาทางแก้ ต้องใช้วิชาความรู้เข้ามาแก้ไข มีอะไรบ้างในทางพุทธศาสนาซึ่งไม่มีคาใครเหมือนในโลกนี้ และไม่สามารถที่จะหาที่อื่นได้เลย นอกจากคำตอบในทางพระพุทธศาสนาโยมมณีรัตน์อ่อนจันน้องเกต เป็นยังไงบ้างเอ่ย คิดถึงมณีรัตน์อ่อนจันทร์โยมนิสาโยม พี่พี่น้องๆนะอนุโมทนาติดตามรับชม สด ๆ อยู่ด้วยกันตอนนี้นะดังนั้นถ้าหากว่าหาทางแก้ก่อนโยมเดี๋ยวเวลาไม่พอ เอาทางแก้ไปก่อนนะเอาทางที่จะ ไม่ให้มืดเลยสักด้านเลยอะ่ะ ก็คือคนที่เปิดใจสำหรับผู้ที่ฝังธรรมโยมที่ติดตามรับชมแล้วก็ติดตามรับฟังเนี่ยธรรมภาพยกยอดให้หมด ว่า เป็นผู้ที่ไม่มืด นั่นคือ ใจไม่มืดบอด แปลว่า เป็นผู้ที่มีวิชาในใจทั้ง 8 ด้าน และมีวิชาป้องกันใจมีเกราะป้องกันตัว มีรั้วป้องกันภัย มีวิชาป้องกันมืดแปดด้านไว้ จะไม่ฆ่าตัวตายจะไม่อายหมูเห็ดเป็ดไก่ หมูหมากาไก่เลย จะไม่อายเต่าเลยนะครูบาอาจารย์ท่านผู้รู้ท่านเทศเปรียบเทียบไว้ดีนะบางคน ไปดูไก่สิไปดูสุนัขสิ ว่ามันรถชนเหยียบขากระดอกกระแดกกระดอกกระแดก มันเดินแค่สองเท้ามันยังพยุงเอาชีวิตรอดมันยังไม่อยากตายแต่มนุษย์เราประเสริฐกว่ามันจริง ๆ มีดีกว่ามันเยอะแยะมีสมองมากกว่ามันตั้งใหญ่โต แต่ทำไมเอาตัวไม่รอด แต่ทำไมเอาหัวไม่รอดแต่ก็เปรียบเทียบดีนะนั่นคือหมายถึงว่าคนที่เขามืดแปดด้าน มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะไม่มีพื้นฐานไว้ หมายถึงว่ายังไม่พร้อมข้อมูลยังไม่เพียงพอที่จะมีครอบมีครัว แต่ใจแตก แล้วก็ไปทำแท้งทิ้งเขาไว้ก็ฆ่าคนสักแต่ว่าสนองต่อกิเลสตัวเองนะแล้วก็มาบานทะโลโทษไปว่า ท้องไม่มีพ่อท้องแล้วต้องทำแท้งต้องฆ่าคนไว้ก็เป็นบาปก็ไม่แยแสแต่บาป ต่อมนุษย์นั่นฆ่าหนึ่งคนแล้วนะแล้วต่อไปจะฆ่าใครอีก อ่าเดี๋ยวให้ไปเดี๋ยวให้ไปเดี๋ยวให้ไปเนี่ยเห็นไหมเมื่อเริ่มต้นตรงเนี้ยแล้วทำให้เรา ต้องหาวิชามาท่านทั้งหลายฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันมาแก้ได้ บางครั้งอย่าไปจมปลักอยู่กับอดีต ที่มันขีดเส้นไม่ให้เราเจริญอะ่ะ เป็นไปไม่มีอ่ะ อดีตก็คือเมื่อวานผ่านพ้น อดีตก็คือพบที่แล้ว อดีตคือชาติปางก่อน อดีตก็คือบุเพกตะบุญญาตา ชาติเก่าหนหลังแล้วอย่าไปติดมันนะให้ มาแก้ไขตรงนี้นะอ้าวมาดูวิธีตรงนี้โยม มาแก้ด้วยวิชานะ มืด8ด้านแก้ด้วยสว่าง 8 ด้าน มันเป็นอวิชชา8 เราต้องแก้ด้วยวิชา 8 มันมืดเราแก้ด้วยสว่าง สว่างด่านแรกยมในทางพระพุทธศาสนา หาคำตอบอื่น ๆ ก็แล้วแต่บริบทแต่ละบุคคล แต่ละชุมชนแต่ละคน ก็แตกต่างกันออกไปก็ไม่ว่ากันนะหนึ่งแก้ด้วยการเข้าไปในส่วนที่จะทำให้เกิดความแตกต่างสร้างความรู้ ชูความจริงตามสาภาพของความเป็นจริง นั่นก็เรียกว่า วิปัสสนาญาณในโดยย่อนะนี่แก่แก่มืดหนึ่งแล้วนะ อธิบายเสริมเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้เข้าใจด้วยดีว่า เมื่อเรารู้ว่าแยกออกเป็นส่วนๆว่า ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันหมายถึงว่าเบญจขันธ์จะดำรงอยู่ได้ร่างกายจะอยู่ดีมีสุข ก็ต้องอาศัยซึ่งกันและกันใช้ปัญญาพิจารณาถึงความเป็นจริงของสังขารทั้งหลายที่ตกอยู่ในอำนาจของอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นของแต่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป ตามความเป็นจริงไม่มีสิ่งใดที่ตั้งอยู่ถาวรเสมอไปทุกก็ไม่อยู่ไม่ทน จนก็อยู่ไม่นาน ให้ประสานไปด้วยความรู้อย่างนี้ให้กำลังใจกับตัวเองเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเนาะเป็นคาถาท่องไว้นะโควิดเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแค่สมมติ เอาจนอ่าจนเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวเราก็รวยนะรวยอยู่ที่พอดีพอมีพอใช้ปรับตัวเองแก้ไขให้มันถูกต้องเหมาะสมกับเวลาต่อไปเราก็จะเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือในทางพระพุทธศาสนาไว้ตอนยอมรับนับไว้ว่าเป็นวิชาหนึ่งที่จะรองรับคราวนี้ว่าเป็นโรคหาคราวก่อนนะเป็นโรคสาคราวก่อนนะเป็นโรคเอกคราวก่อนนะเป็นโรค อะไรอะไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดน้อยแล้วแต่นะ่ะต่อไปเขาจะบอกว่าโรคทางตานะมาทางตาเวลา สบตากันแล้ว จะเป็นโรค ซึ่งกันและกันต้องใส่แว่นต้องสวมหน้ากากกันให้มาก ให้ดูจากฝ่าเท้าไป มันก็อยู่ในนี้แหละ โรคมันไม่ได้ไปไหนหรอกโรคมันเกิดมาจากดินน้ำลม และไฟอยู่ในนี้แหละ อ้าวไม่ได้โรคไม่ได้มาทางตาต่อไปใครได้ยินเสียงอันนี้แล้ว แก้วหูจะแตกนะ มันเสียงเป็นโรคโรคทางเสียง มันมีทุกอย่างอ่ะมันก็มีโรคของมัน เนี่ยไม่เนี่ยเราชาวพุทธได้ปฏิบัติธรรมเราได้เปรียบตรงนี้ว่า เรารู้ความจริงเมื่อ 2,563 ปี ปัจจุบันสมัยที่พระศาสดาตรัสไว้ เรารู้ก่อนปฏิบัติก่อนนะรู้ก่อนปฏิบัติก่อน เราก็จะได้มีโอกาสได้ กระทำบำเพ็ญบุญนะจะเดินพอเดี๋ยวให้ ตุกไปฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลาย ถ้าเรารู้อย่างนี้ตามความเป็นจริง รู้ตามความเป็นจริงเราก็ไม่มืดและนี่ด้านหนึ่งเราสว่างหรือยังความสว่างแปลว่าเข้าใจ เข้าใจก็หมายถึงประยุกต์นำไปใช้ได้นะอ้าวตัวที่สองเมื่อมืดด้านที่สอง เราแก้ด้วยสว่าง2ก็คือ ให้เราทำทันที คิดทันทีว่า การที่เรามีทุกทางใจใช้มโนมยิทธิเนี่ยดูชื่อว่า ตัวที่ทำให้จิตใจของเรานี่สว่างสวัยได้ด้วยฤทธิ์ทางใจ ให้เกิดความสำเร็จอำนาจที่ยิ่งใหญ่ด้วยใจของเราเพียงแค่นึกแค่คิด อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่ อยากชี้นั่นอยากชี้นี่ อยากมีรูปร่างใหญ่ รูปร่างเล็กเราดู ใช้ตรงเนี้ยเป็นแนวทางได้อยู่ด้านที่สองให้มีแสงสว่างนะ ใช้มโนมยิทธิฤทธิ์ทางใจ เหมือนกับเราเพ่งกระสินอย่างนี้ก็ได้มันก็ฤทธิ์ทางใจ แต่ไม่ได้เห็นด้วยด้วยสมมุติสัจจะนะแต่เห็นด้วยปัญญาด้วยเห็นด้วยฌานอันแก่กล้าว่าอ้อตัวเรานี้เพ่งเทียน เพ่งกสินเพ่งดิน เพ่งตัวเราเอง ให้ใหญ่ลงใหญ่ ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นให้เล็กลงเล็กลงเล็กลงแล้วนึกคิดเอาอะไอตัวนึกคิดเนี่ย ต้องใช้ยานใช้ฌานอันแก่กล้าทีเดียวละ่ะ ที่จะมาใช้ได้แต่มีความมุ่งมั่นก็พอได้อยู่ นั่นคือให้เกิดแสงสว่างเกิดขึ้นนะทางที่2ทางที่3 ตัวที่ทำให้เราได้แก้ทางในทางพระพุทธศาสนาได้กำลาบหมดนะ่ะนั่นหมายความถึงใช้อิทธิวิธีคือฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญเพียรภาวนานี่แหละเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่สามารถที่จะกระทำได้ทุกคน แต่ทุกคนสามารถเกิดได้ นั่นคือมีฤทธิ์ในตน มีกุศลในตัว มีสติปัญญาในในตัวเราเอง เกิดขึ้นนะ อันนี้ก็สามารถที่จะแก้ได้ ที่จะไม่ให้เรามืดในด้านที่สามเนี่ยลองทำดูก็ได้นะยองฟังทุกวันนะโยม ที่ฟังทุกวันโยมก็คือหู เพ่งฌานที่หู ตัวฌานะก็คือการเพ่งเพ่งฟัง อย่าไปจำกัดเฉพาะเพ่งดูอย่างเดียว ต้องใช้ให้เป็นนะ คืออัตมาภาพพูดแล้ว มันจะคลุมทั้งหมดอโยมไปแปลเอาคำว่าเพ่งกสินปุ๊บ ถ้าเป็นหูโยมก็เพ่งหูฟัง ถ้ากายก็เพ่งสัมผัสเอาอย่างเงี้ยได้ ให้มันความเข้าใจให้มันใช้ให้ครอบคลุมนะมันจะได้เป็นวิชาโดยรอบ ไม่งั้นมันไม่รอบโยม แก้สิ่งหนึ่งนะแล้วไปโผล่อีกที่หนึ่งแล้วมันแก้ไม่ได้ของมันมีของมันดีอยู่ ที่ใจตนเนี่ยเรามีอยู่แล้วทุกคนนะนั่นเอาไว้ใช้ลิศมีได้ทุกคน และต่อมาละอะไรมีได้ หูทิพมีได้ทุกคน ที่เรียกว่าทิพทิพสูตรถ้าตาทิพทิพจักสุหูทิพเรียกทิพโสตหูทิพนี่คือยังไง ก็เคยกล่าวแล้วว่า ตัวที่จะใช้เป็นวิปัสนาญาณเนี่ยมีความเข้าใจในการเป็นอยู่ ที่จะเป็นทิปได้ต้องเอาอะไรมาช่วย เอาตามาดูก่อน ตอนเช้านกมันออกจากโรงรัง แสดงว่าไปหากินกัน แล้วกลางวันไปไหนที่กินอาหารมันอยู่ไหน เราเรียนรู้หมดอ่ะตอนเย็นแล้วกลับมาเรียกร้องหากันอยู่ไหนอยู่ไหนเห็นไหมตัวที่ว่า ที่ทำให้เราเป็นทิพสโสดได้เนี่ยก็ต้องเกิดจากกำปัน เป็นบนเพียรภาวนา แต่ว่าก็ยังเป็นโลกีวิสัยอยู่นะ ถึงแม้จะได้สมาบัติ8ก็ตามแบบก็ยังเป็นโลกีวิสัยไม่สามารถที่จะดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงและสิ้นเชิงนะ แต่นี่หมายความว่าเราจะได้เป็นผู้ที่ไม่ไม่ไม่มืดมนคนอันดับที่ 4 เราได้เสียงสว่าง 4 ดวงแล้ว เป็นวิธีนี้ วิธีที่ 5 ก็คือแสงสว่างดวงที่ 5 นะ เจโตปริยญาณรู้ทางจิตเพ่งพินิษพิจารณาทางใจโยมบางคนเก่งอยู่ที่บ้านธรรมภาพอยู่วัดคิดอะไรโยมรู้หมดอ๋อรู้บางคนไม่ได้บอก แต่รู้เองพรุ่งนี้จะเป็นยังไงโยมอยู่ที่บ้านบางคนเก่งธรรมภาพจะไปไหน รู้ได้ด้วยว่าวันที่ 19ธรรมภาพไปหมอนัดโยมดูแผลที่ผ่าตัด จะหายสนิทไหมกำลังใจดี อันนี้ก็คือบอกไว้ก็คงจะรู้แบบนอกๆวันบ้านน่ะนี่ยแต่บางทียูพูดอยู่ที่วัดมันไปโดนใจโยมอยู่ที่บ้าน จริงไม่ใช่เป็นเรื่องวิเศษ หรือเป็นเรื่องมีฤทธิ์อะไรหรอกโยม พระพุทธเจ้าสอนมาทั้งนั้นแหละตัวเจโตปริยญาณญาณรู้ทางจิตเพ่งพินิษพิจารณาทางใจได้ที่เคยกล่าวไว้ ครูบาอาจารย์บางรูปบางองค์ท่านก็ มีท่านรู้หมดแต่ไม่แน่ใจ หรือไม่เป็นประโยชน์มันมีแต่โทษท่านก็ไม่อยากบอก รู้ว่าใจคิดอะไร รู้ว่าใจปฏิพัติรู้ว่าใจโลภรู้ว่าใจเขาถึงธรรมรู้ว่าใจนั้นห่วงการประพฤติปฏิบัติ มากกว่าห่วงห่วงสิ่งใด ห่วงธรรมมากกว่าห่วงกาย ได้ธรรมเป็นประโยชน์สติผลต่อ การได้สนองต่อกิเลสที่เก่าคำเก่าก็คือว่า ถ้าเอาชีวิตมาแลกเพื่อที่จะเป็นทาสของตาไม่พอหรอกชีวิตไม่พอกับตัณหา การเวลาไม่พอกับความต้องการ แต่ตรงกันข้ามที่บอกอีกแง่มุมหนึ่งนะชีวิตเรานะั้นมันพอกับตัณหาโยมการเวลาเพียงพอที่เราจะเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ทุกคนนะ พระอุปกรณ์ที่พระพุทธเจ้าใช้ตรัสรู้คืออะไรโยมตาหูจมูกเลี้ยงกายใจใช่ไหม เพ่งเพียรภาวนาทางจิตใช่ไหม ใช่ โยมรู้สึกไหมรู้สึกมีลมหายใจไหมมี นั่งได้ไหม นั่งไม่ได้ก็นอนนอนได้ไหมนอนได้ นั่งได้ไม่ได้ เดินได้ไม่ได้ ยืนได้ไหม ยืนเดินนั่งนอนได้ไม่ได้ นั่นแหละคืออุปกรณ์ ตับไตไส้พุงบางคนตัดไปบ้างอัตมาภาพตัดไปบ้าง บางส่วนแต่มันก็ยังมีครบเพียงพอที่จะให้เราพิจารณา ชีวิตไม่พอกับตัณหาการเวลาไม่พอกับความต้องการจากนั้นจำใหม่นะ ชีวิตพอกับตัณหา การเวลาเพียงพอต่อการเข้าถึงซึ่งธรรมคำสอนพระพุทธเจ้า นั่นคือความพ้นทุกข์เข้าถึงมรรคผลนิพพานคำว่านิพพานที่คุยกับโยมบางคนที่ โทรศัพท์และธรรมภาพถือวิสาสะโทรไปพ่อโปรณาไว้ว่าหากว่าธรรมะเกิดใดๆก็จะปรารบไม่ฟังเนี่ยปรารบไม่ฟัง ว่าการที่จะเข้าถึงธรรมเนี่ย นิพพานก็คือนิพพานนั่นแหละ ขันติก็คือขันติโสรจะก็คือโสรจะมันก็อันเดียวกัน ในยากของคำว่านิพพานเนี่ยเราจะไปผูกโยงเอาว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่จริงเนี่ยนิพพานก็คือนิพพานแต่ว่าชื่อเดียวกันเนี่ยอันเดียวกันแต่หลายชื่อ แม้โยมคนเดียวเนี่ยเกิดมาบางคนเปลี่ยนชื่อหมอไปทัก ว่าชื่อนี้เป็นการละกินีอักษรนั้นอักษรนี้ ไม่มีอะไรเป็นการละกินีตัวเราดีมันก็ดี ตัวเราไม่ดีมันก็ไม่ดี จิตไม่ดีมันก็การลกินีตัวจิตดีนะมันเป็นบุญสง่าราศีต่างหาก บางคนเปลี่ยนเป็นร้อยชื่อ มันก็ยังไม่ดีขึ้นนะก็แล้วแต่นะ อันนี้ไม่ได้ตำหนินะโยมนะ แต่เพียงแต่ว่าทำไมเปลี่ยนชื่อบ่อยจัง ไม่มีความมั่นคง จริงจังจริงใจที่จะไปแก้ไขที่ใจของตัวเองต่างหากที่มันถึงจะถูกถึงจะเป็นมงคลถึงจะไม่เป็นการกินีนะ โยมเดี๋ยวขออนุญาตย่อๆนะนะก่อนที่จะจบแล้วเวลาใกล้จะหมดแล้วโยม ตอนนี้ได้แค่สว่างแค่ทิศที่4 เอง โยมสว่างทิศที่ 5 คือเจโตปริยญาณตามนี้นะ แล้วก็สว่างที่7เลยมที่ประจักษ์สุขอ้าอา้าวแก้มืด8ด้านด้วยสุดท้ายก็คืออาสวะขยะญาณนนั่นเอง นั่นหมายถึงเอาแบบง่ายๆของเราก็คือทำอาสวะให้สิ้นไปนั่นเอง ตรงเนี้ยถ้าหากว่าไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปฟังได้ในระดับที่ 3 ระดับที่ 3 4 5 6 7 นั่นแหละมันก็เป็นเกื้อกูลกัน นั่นเป็นที่มาของการเข้าใจเข้าถึงทำทันทีรู้ทันทีไม่มืดแปดด้าน รู้ทุกด้าน คือรู้อะไรยกรู้ใจ เข้าใจเห็นใจซึ้งใจ ดีใจพอใจปลื้มใจ เท่านี้พอโยม ถ้าตอบว่าแล้วโยมตอบได้ยังว่ามืดแปดด้านน่ะตอนนี้โยมสว่างได้กี่ด้าน ได้ 8 ด้านเหมือนกันก็ดีแล้ว ความหมายของคำว่าทำอาสวะให้สิ้นไป ในที่นี้ให้เราเข้าถึงซึ่งความเป็นจริงแห่งอริยสัจนั่นเองทุกสมุทัยนิโรธมรรคนั่นเองฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ย มืด 8 ด้านเราได้วิชา 8 ของพระพุทธเจ้าแล้ว หรือผู้ใดใครจะหาคำตอบแบบอื่นได้ก็ไม่ผิดนะ แต่ในทางพระพุทธศาสนานะ ท่าทางสนองที่จะให้เกิดทุกโทษ หรือได้ดีแต่ตัวชั่วให้คนอื่นอ่างนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ทาง ผิดทางนะงานเอาวิปัสสนาญาณไปแก้ แบบพื้นพื้นถอดออกมาแล้ว ให้เราปรับพื้นและปฏิบัติได้โอ้กว่าจะเห็นตาทิพหูทิพเนาะยาก ถูกต้องโยมยาก เพราะโยมยังไม่เคยปฏิบัติเลย แต่ถ้าเกิดตาทิพล่ะ แบบบ้านๆของเราคือพยายามรู้ดูอยู่ อากับกิริยาคนใส่สูตรผูกเน็กไทมากลายเป็นคนดีไหม ไม่ใช่คำตอบว่าเป็นคนดีเสมอไป คนที่ใส่เสื้อผ้าปนปอนเสื้อขาดลุ่งลิ่ง มา แทบเป็นจันทานหรือคนขอทานมา เป็นเครื่องหมายของคนดีคนชั่วไหมยังไม่ใช่หัวใจแอเห็นไหมเริ่มตาทิพย์หรือยังเริ่มดูออกบอกได้ ดูคนออกบอกคนได้ใช้คนเป็น เห็นแล้วเป็นคนรวยเห็นแล้วเป็นคนดีหรืออย่าง เห็นว่าเป็นคนตัดสินที่ภายนอกหรือภายตัดสินภายในหรืออย่างนี่แค่นี้ก็เป็นตาทิพย์อ่อน ๆนะโยม แต่นั่นอย่าไปผูกขาดว่านั่งอยู่นี่เห็นนู่น คนที่อยู่สวีเดนเนี่ยเขาทำนี่อยู่ญาติเราเองเนี่ยนั่นก็ถูกอยู่ แต่เอาที่เป็นปัจจุบันนี่แหละ จะตัวสังเกตสังกาเก็บเล็กผสมน้อยจากวันเป็นอาทิตย์จากอาทิตย์เป็นเดือนจากเดือนเป็นปี จากปีเป็นหลายสิบสิบปี พระพุทธองค์ว่าการจดจ่ออยู่สิ่งหนึ่งสิ่งใดกับใจที่มุ่งมั่นทุ่มเทในการประพฤติและปฏิบัตินั้นไม่เกิน 6 วัน 6 เดือน ไม่เกิน 6 ปี ท่านจะรู้ได้รู้ดีทั้งหมดดังที่กล่าวเนะี่ยแล้วทำจริงหรือยังเนฉะนั้นใช้คำนี้นะ ใช้คำว่าชีวิตเพียงพอกับปัญหา การเวลาเพียงพอต่อมรรคผลนิพพาน เพียงพอต่อการเป็นอยู่ในวิถีชีวิตของเราถ้าพูดว่าเพียงพอต่อมรรคผลนิพพานนะ่ะสำหรับผู้ที่ฝักใฝ่ในการปฏิบัติโดยอัตนมภาพนำพาทำอย่างนี้ทุกวันพอ ถ้าแบบชาวบ้านก็คือชีวิตมันพอกับตัณหา การเวลามันพอให้เรากับที่จะหากิน พออยู่พอกินพอใช้ร่างกายที่มีอยู่เสื้อผ้าเนี่ยชุดสองชุดมันพอใส่พอใช้ แต่เราติดสมมุติมันเลยกลายเป็นร้อยชุดอย่างน้อยเจ็ดชุด ชุดละสีชุดละสี วันนี้วันอาทิตย์ต้องสีแดงอย่างเงี้ยอยู่เห็นไหมคือจะชุดไหนๆก็แล้วแต่ร่างกายมันก็มีเพียงพอที่จะใส่อยู่แล้ว เพื่อปิดบังอำพรางไม่ให้เกิดความละอายเท่านั้น ถ้าคนถ้าไม่มียางอายไม่มีความละอายแล้ว บาปอยู่กับตัวชั่วอยู่กับผู้ใดมันก็อยู่กับใจของเรา มันทำได้หมดท่านทั้งหลาย เรามีจิตร่วมใจ ที่จะฝักใฝ่ร่วมกันอยู่รอดปลอดภัยโยมนารีโยมกมลโยมมณีรัตโยมวิชัย หลายคนหลายท่านที่ฝ่าน Facebook ไลฟ์สด แล้วเพื่อบันทึกจารึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ประกาศธรรมของเรา เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง เอาให้รู้กระจ่างในวันนี้ หรือรู้กระจ่างในวันหน้า เมื่อรู้แล้วมันจะมีค่าเท่ากับเราเรียนหนังสือนะป .1 ป .2 ป .3 ป .4 ป .5 ป .6 ใช่ไหมคือเราเรียนแล้วเราฉลาดแล้วเรารู้แล้วเนี่ยเราจะเรียนกอกงกอไก่เก่าอย่างเดิมไหมล่ะก็เรารู้แล้วเนี่ยก็รู้ไปเลย รู้ทีเดียวเลยนะ นี่ก็เหมือนกัน วันนี้ยังไม่เข้าใจ แต่วันไหนถ้าโยมเข้าใจว่าอ๋อแม่เสียอันนี้จังทุกขังอนัตตาจริงๆเนาะ แม่เราที่รักที่เธอทูลบูชาเรายังเสียเลย นั่นแหละอนิจจังทุกขังนัตตาแจ้งในธรรมแล้วยังแจ้งแล้วปล่อยวางแล้วยังปล่อยวางแล้วเราเอาตัวเสียตัวนั้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุด กลายมาเป็นธรรมะที่วิเศษที่สุด ในตัวเราให้แปลเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ให้มองให้เป็นพระไตรลักษณ์ให้ได้ ใจมันก็จะคลายตัวอัตตาใจมันก็จะคลายอวิชชาใจมันก็จะคลายจากตัวยึดมั่นถือมั่นอัตตาตัวตนไว้อีโก้ไว้ ก็เบาแล้วก็ใช้แค่เนี้ยก็ทำทุกวันไป ไม่มีตรงไหนเลยที่ไม่สามารถปฏิบัติทำได้ตราบใดที่เรามีลมหายใจ หายใจเข้าเราก็รู้ หายใจออกก็รู้ รู้ในขณะเดียวกันตอนนี้ร้อนตอนนี้หนาว ตอนนี้หิวตอนนี้อิ่มตอนนั้นเดือดร้อนอย่างนี้ตอนนี้เดือดร้อนอย่างนั้นเมื่อรู้เท่าทันแล้วมันจะจัดระบบระเบียบเองอยู่มองดูเวลาเวลาเหมือนเวลาจำกัดเนาะคิดว่ามากก็มากนะคิดว่าน้อยก็น้อยนะโยมนะ แต่คิดว่าพอเหมาะพอสมธรรมะจัดสรรก็พอเหมาะพอสมอนุโมทนานิคนโทนเจ้าหน้าที่สถานี ที่อำนวยช่วยให้ได้บารมีร่วมกัน ได้บารมีร่วมพบท่านผู้ฟัง ได้บารมีร่วมพบนอบนอบอธิษฐาน สร้างทานบารมีสั่งสมคุณงามความดีชีวีเราเกิดมาเพื่อทำดีมีบุญขำจุนจิตทำชีวิตให้ผ่องใสทำใจให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขอยู่กับเย้าเฝ้าอยู่กับบ้าน สุขสำราญที่อยู่กับเรือน แม่ใช่เชิญด้วยการเที่ยวเตร่สมัยเทเมาเขาให้เราพึ่งตัวเราเองอยู่บ้านตัวเองฝึกตัวเองเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองแล้วก็สุขเอง บรรลุธรรมเอง แล้วสุขในธรรมเลิศล้ำกว่าสุขทั้งหลาย ด้วยการเปิดวิทยุทิ้งไว้ อยู่ก็เย่าเฝ้าอยู่กับบ้านสุขสำราญในทางธรรมดื่มด่ำกับพุนงามความดี รายการแสงทองสองธรรมนี้ โดยเมียตมาภาพจันทโชโตพิคุ วัดปากดงเดิมบางหัวเขาสุพรรณบุรีอนุโมทนา เจ้าภาพที่มีความปรารถนาที่จะสร้างกุฏิคีลานุปถาก หรือร่วมด้วยช่วยสร้างกุฏิพระป่วย ในงบประมาณไม่เกิน 5 0,000ถึงถึงแสนบาท ดังกล่าวนี้ในรอบ 50 ปีมีท่าพระผู้เฒ่าชะลแก่ชราอายุ60 70 80 แล้วโยมป่วยด้วย ได้มาพักฟื้นสององค์สามองค์เนาะ ขออภัยด้วยโยม แม้ธรรมภาพก็เช่นเดียวกัน ก็จะขออาศัยศรัทธาของท่านเป็นแรงทุนหนุนให้เป็นกำลังใจ ได้เป็นกำลังทรัพย์พร้อมๆกันนะ089 7455249ยมฝากไว้ด้วย 089 7455249 หรือ 089 9121838 แปะโทรศัพท์ที่จะปรณาบุญด้วยกันสร้างบารมีความดีที่ไม่ให้เดือดร้อนนะ ขออนุโมทนากับโยม ประเวศเมื่อวาน โทรศัพท์มาที่จะร่วมทุนร่วมบุญนะ ท่านทั้งหลายอาตมาภาพประรบกับท่านทั้งหลายในมืด8ด้านขอให้ท่านทั้งหลายสว่าง9 ด้านแล้วกันเนาะมีมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งนั่นเองมองดูเวลาเวลาหมดหมดเวลาต้องอำพาลาจากโยมญาติท่านผู้ชมและ ท่านผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ ขอบุญญาบารมีอันใดที่เกิดขึ้นแห่งพระสัทธรรมคำสอนของพระศาสดานำพาให้โยมที่อยู่ที่บ้านที่เรือนที่ติดตามรับชม ให้รู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมคำสอนของพระศาสดาฝากธนาคารของศรัทธาของท่านไว้ด้วยกับธนาคารกรุงเทพ 090 050 7070ยมเลขที่บัญชีธนาคารกรุงเทพ 090 050 7070อิชิตัง ปฏิตัง ตุมหังคิปเมวัสมิจตุ สัพเพปเรนตุสังคปาจันโทปนารโสยะธามนิโชติระโสยะธาอิทังโนยเตนังโหตุ สุขิตาโหตุยายตโยขอท่านทั้งหลายรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมคำสอนพระสัตดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมาเกิดขึ้นกับสตาสาธุชนทุกคนทุกท่านทุกครอบครัว ขออำนวยพร